พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอนแพ็คแบตเตอรี่สำหรับ รถยนต์นั่งไฟฟ้า ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน และความตื่นตัวในการลดใช้พลังงาน ทำให้หลายประเทศทั่วโลก หันมาพัฒนาเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นครับ ส่วนประกอบที่สำคัญ ของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ครับ ซึ่งนักวิจัยไทยก็สามารถพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสำเร็จแล้วครับ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ ที่ทำรายได้เป็นอันดับต้นๆให้แก่ประเทศไทย ในขณะที่สังคมโลกมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่สังคมที่ใช้เทคโนโลยี ยีสะอาดมากยิ่งขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ ก็มุ่งพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเติบโตของเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ นักวิจัย สวทช จึงได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า หนึ่งในนั้นคือแพ็คแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าโดยต้นแบบแพ็คแบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 4 โมดูลมีจำนวนเซลล์ 1,408 ก้อน มีความจุไฟฟ้า 228.8 แอมป์ต่อชั่วโมง เมื่อนำไปประกอบกับรถยนต์นั่งไฟฟ้า สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ160กิโลเมตร ตรที่สำคัญคือ วัสดุและชิ้นส่วนในแพ็คแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ผลิตในประเทศไทย สามารถต่อยอดให้ไปสู่การพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดยคนไทยได้ วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h n e c t e c h สวทช สนับสนุนโดย สถาบันยานยนต์ พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000